การไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการประกอบอาชีพอีกต่อไป เพียงเรามีเป้าหมายมีความตั้งใจ เราก็สามารถพึ่งตนเอง และทำประโยชน์ให้กับคนรอบข้างได้อีกด้วย และในหัวข้อคนพิการต้นแบบ ด้านการสร้างอาชีพนี้ เราจะยกตัวอย่างบุคคลที่มีความสามารถทักษะการพัฒนาตนเอง รู้จักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT ในการพัฒนาและสร้างอาชีพ เป็นแนวทางในการสร้างแรงผลักดัน และให้เกิดแนวคิดการสร้างอาชีพ รวมถึงได้เห็นถึงคุณค่าและศักยภาพของคนพิการ ถ้าพูดถึง IT มีส่วนช่วยผมมากเลยนะครับ ทุกวันนี้ผมทำงานผมสามารถที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับสามารถที่จะติดต่อกับทีมงาน สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการทำงานได้ แต่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับ IT เนี่ยนะครับ ถ้าเราใช้ดีๆจะมีประโยชน์กับคนพิการอย่างมาก มีทั้งความจริงและความฝันครับความจริงคืออะไร ความจริงทุกวันนี้นะครับมีคนพิการที่ทำงานจากที่บ้าน นะใช้ระบบทีเนี่ยเข้าไปช่วยเขาสามารถทำงานที่บ้านนะแล้วก็ส่งงานส่งสื่อสารระหว่างทีมนะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าให้คนพิการอยู่เฉพาะในบ้านนะไอทีเข้าไปช่วยไอทีช่วยให้เกิดการทำงานที่บ้านได้ แต่ก็มีการพบปะกันในบางโอกาสไอทีสามารถทำให้เราสามารถสื่อสารเห็นหน้าเห็นตาพูดคุยกัน ไม่ว่าจะอยู่ระยะใกล้หรือระยะไกลไอทีสามารถทำให้คนพิการนั้นมีทางเลือกในอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถยของเรา เราสอนทางด้านไอทีมาร่วม 30 ปีนะทำให้คนพิการเนี่ยมีทางเลือกอาชีพ ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเขียนแอปพลิเคชัน ในเรื่องของการดูแลระบบเครือข่ายนะอันนี้คือประโยชน์ของไอทีนอกจากนั้นนะครับไอทียังช่วยให้งานด้านคนพิการนั้น สามารถที่จะเกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา เพราะว่าเราสามารถจะสื่อสารเป็นการสื่อสารสองทาง ทั้งจากตัวคนพิการเอง มาสู่ศูนย์สายด่วนของคนพิการของเรา และจากศูนย์สายด่วนคนพิการของเรา ด้วยระบบฐานข้อมูล เราสามารถจะสื่อสารไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการกับคนพิการได้อันนี้คือประโยชน์ของไอทีที่เกิดขึ้นนะครับ เรามีความฝันนะครับเรามีความฝันว่าเราอยากจะให้เครื่องมือยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหลายนะครับ ถ้าคนพิการแต่ละคนมีอุปกรณ์เคลื่อนที่ นั่นหมายความว่าเขาสามารถจะพูดคุยกับคนพิการทุกคนทั่วโลก เขาสามารถที่จะบอกได้ว่า ณนาทีนี้เขาอยู่ที่ไหน เขาสามารถบอกได้ว่าณนาทีนี้ เขามีความต้องการอะไร เขาเดือดร้อนอะไร ยกตัวอย่างเช่น คนพิการที่มีความพิการมาก ๆ อยู่ที่บ้าน ถ้าเขามีเครื่องมือ นะ บางครั้งเขาอาจจะประสบปัญหาในการที่ต้องการผู้ช่วย สามารถที่จะกดปุ่ม นะ กดแอปพลิเคชัน นะ ติดต่อผู้ช่วยให้มาช่วยในกิจวัตรประจำวันที่สำคัญได้ หรือบางครั้งบางคนเขาอาจจะมีภาวะเจ็บป่วย สามารถจะสื่อสารถึงแพทย์ นะ เพื่อที่จะให้คนเข้ามาช่วย นะหรืออาจจะมีโจรผู้ร้ายเข้ามานะก็อาจจะติดต่อตำรวจหรือเพื่อนบ้านที่จะแจ้งนะข่าวสารในการที่จะขอความช่วยเหลือได้ ถ้าแต่ละคนนะครับถ้าคนพิการแต่ละคนนั้นมีอุปกรณ์ เราสามารถที่จะสำรวจสถานะของคนพิการของแต่ละคนได้ เมื่อเราต้องการทราบว่าณนะปัจจุบันคนพิการที่ตกงาน นะใครต้องการความช่วยเหลือเรื่องการมีงานทำเราก็แค่สำรวจผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เราก็จะรู้ แล้วเราก็จะสามารถกำหนดนโยบายกำหนดแนวทางในการที่จะให้ความช่วยเหลือคนพิการได้ เราสามารถระบุได้นะครับว่า คนพิการแต่ละคนนั้นมีความชุกอยู่ในอาณาบริเวณพื้นที่ไหน จังหวัดไหนตำบลไหนอำเภอไหน เราสามารถที่จัดกิจกรรมต่างๆได้ และที่สำคัญนะครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติ น้ำท่วมนะแผ่นดินไหวนะไฟไหม้หรือภัยพิบัติใดๆก็ตามนะถ้าคนพิการมีอุปกรณ์นะในการที่จะบ่งบอกว่าเขาอยู่ที่ไหน เมื่อเกิดเหตุเราสามารถที่จะจัดคนเข้าไปช่วยคนพิการได้อย่างทันท่วงที อันนี้ก็จะช่วยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของไอทีกับคนพิการหรือไอทีกับประชาชนนั้น มีประโยชน์มากเลยครับ ที่สำคัญก็คือว่าเราจะสร้างสรรค์ โปรแกรมสร้างสรรค์ให้เกิดแนวทางในการเอาอุปกรณ์เหล่านี้ เอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร เราจะรักษาความเป็นส่วนตัว รักษาข้อมูลที่จะให้คนพิการแต่ละคนหรือประชาชนนั้น มีความเป็นส่วนตัวได้อย่างไร อันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายในการที่จะนำเทคโนโลยีนำไอทีมาใช้สำหรับคนพิการและประชาชนครับ ที่สำคัญนะครับ เรื่องการเข้าถึงหรือ accessibility นั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนพิการ accessibility คืออะไร การเข้าถึงอาคารสถานที่อย่างผมนั่งวิวแชร์เนี่ยผมจะเข้าถึงอาคารสถานที่อย่างไร เข้าถึงระบบขนส่ง และที่สำคัญที่สุดก็คือ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารว่าจะเป็นของคนตาบอด ของคนหูหนวก หรือแม้แต่ผมนั่งวิวแชร์เนี่ยผมเดินทางไม่สะดวก ผมก็ต้องการที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ ในเวลาที่รวดเร็วและได้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการที่จะตัดสินใจหรือใช้ชีวิต ตามกฎหมายนะครับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปีพุทธศักราช 2550 และแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2556 ก็ได้เขียนเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเอาไว้นะยิ่งตอนนี้เรามีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะก็มีการ กำหนดเป็นนโยบายแล้วก็มีบริการในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสำหรับคนพิการยกตัวอย่างเช่น ในการพัฒนาเว็บไซต์นะโดยเฉพาะยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์ของทางราชการ เว็บไซต์ที่เป็นบริการสาธารณะที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล จะต้องทำให้คนพิการเนี่ยสามารถจะเข้าถึงได้ คนตาบอดสามารถเข้าถึงได้ มีการใช้ภาษาที่คนหูหนวกหรือคนพิการประเภทอื่นนั้น สามารถจะเข้าใจได้อย่างง่ายนะครับ ในด้านวิทยุในด้านโทรทัศน์ก็เช่นกันนะครับ เวลาที่มีการถ่ายทอดโทรทัศน์หรือรายการโทรทัศน์ต่างๆ จะต้องมีภาษามือหรือตัวอักษรวิ่งสำหรับคนหูหนวกที่จะเข้าใจได้นะนอกจากนั้นนะครับสำหรับคนตาบอดจะต้องมีคำบรรยายแทนภาพ เพื่อให้คนตาบอดนั้นทราบนะครับว่า ในขณะนี้บนจอภาพนั้นมีการเป็นภาพทิวทัศน์นะหรือเป็นภาพอะไรนะจะต้องมีคำบรรยายแทนภาพ ซึ่งก็จะทำให้คนตาบอดนั้นสามารถจะเข้าถึงได้ ในแง่ของการส่งสัญญาณออกอากาศโทรทัศน์ ก็จะมีช่องนะเรียกว่าหลายๆช่องนะให้คนพิการคนหูหนวกคนตาบอดสามารถจะเลือกรับข้อมูลข่าวสารได้ นอกจากนั้นนะครับในกฎหมายก็ยังเขียนเอาไว้ในเรื่องของการเข้าถึงอุปกรณ์ คนพิการแต่ละประเภทนั้นสามารถจะยืมอุปกรณ์ทางด้านไอทีนะครับเพื่อที่จะ ใช้ในการเรียนใช้ในการทำงานนะซึ่งขณะนี้รัฐบาลก็พยายามที่จะปรับปรุงนโยบาย แล้วก็เพิ่มงบประมาณที่จะขยายการบริการให้มากยิ่งขึ้นนะนอกจากนั้นเราก็กำลังวางแผนกันนะครับที่จะทำให้เกิด ห้องเรียนทางไกลนะสำหรับคนพิการโดยเฉพาะยิ่งเด็กพิการที่ทางการเคลื่อนไหวเนี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดเข้าไม่ถึงการศึกษานะเรากำลังคุยกันว่าทำอย่างไรจะทำให้เกิดห้องเรียนนะห้องเรียนที่ถ่ายทอดความรู้ไปสู่นักเรียนที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในเวลาเดียวกันและเกิดการสื่อสารสองทาง เรียกว่าทำให้เด็กนั้นสามารถที่จะได้เรียนรู้เท่าเทียมกับเด็กอื่น ๆ ทั้งหมดด้วยกันนะครับ